ใส่แมสหละชินใส่แล้วไม่ได้หยิบรองเท้าให้หน่ออกพีนก็ไม่ได้ นั่นคือแมสประเภทไหนเอ็นเท่าไหร่หเอ็นหนึ่งร้อยกันอ้วก เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาทำอะไรสิบโมงไหมกินอะไรไพี่ดอกปักกอดเจียงลาย พักก่อนเชียงรายพักก่อน สวัสดีครับทุกคน เอกเอกนะครับ ก็วันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเชียงรายกับเพื่อนๆนนองสามวันสองคืน กับสายการบินเวทเจ็ตแอร์ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นสายการบินนี้เนาะ แล้วก็ดีที่เอกอะเออเช็คอินออนไลน์มาเนาะ ก็จะเห็นว่าแบบแถวเช็คอินเนี่ยมันยาวมาก เดี๋ยวจะให้ดู ได้แถวนี่สุดท้ายเนาะที่แบบเออคนน้อย แต่ว่าถ้าเกิดแบบ ไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาก็แถวมันจะยาวเราก็ต้องรอคิวนานเนาะการเช็คอินออนไลน์เนี่ยก็มีข้อดีเนาะตรงที่ว่าเหมือนเราก็จะได้รู้ไฟชัวร์ๆเนาะเวลาขึ้นเครื่องเวลาบินของเราเนาะแบบประมาณกี่โมงเราก็จะได้กะเวลาถูกด้วยจากที่พักหรือว่าที่บ้านเนาะมาถึงสนามบินแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามาเช็คอินที่เนี่ยมันก็ต้องลุ้นแบบนี้ครับมันจะต้องเผื่อเวลาเยอะเนาะ แล้วก็ทำให้เราเสียเวลาในการที่จะเตรียมตัวเดินทาง เดี๋ยวเราไปเจอ เพื่อนๆกันข้างในดีกว่าที่เราจะไปก็เป็น b 2ีนะครับสายการบินเลขเจ็ใครที่ไม่ได้มาสวนภูมินานเนาะก็เเขาเปลี่ยนที่ตรวจกระเป๋าเนาะจากที่อยู่บริเวณข้างนอก เปลี่ยนมาเป็นข้างในแทนนะเผื่อใครมาแล้วงง ฮัลโหลุณว่างจังเลยมือ แอบงงว่าทำไมใส่สีเขียวเหมือนกัน อบกี่คิวนะ เจ็ดค่ะ เจ็ดคิวสวัสดี นะครับสวัสดีวันนี้ใครอ่ะคน้ำพูนน้ำตทาลเบ้าๆน้ำงฝนั้ค้ลองเลยออกไปมองง่ายเลยอ่ะนี่คือการกิน อะไรนะ ขนมจีนน้ำเงี้ยวครั้งแรกของชินเคยกินมาก่อนใช่ไหมแต่กินไม่เป็น แล้วรู้ได้ไงว่ากินไม่เป็น แค่มันมีเลือดแบบบอกรู้สึกว่าไม่อยากกินกสับใช่มันสุกแล้ว ดูต้องบีบมะนาว แล้วก็คือร้านนี้ก็ไม่มีข้าวซอยด้วย ใช่ ก็คือ นี่ไงนี่ไงทางออกมัชินนี่ไง นี่ไงดูชื่อร้านกินไหมไม่เอาทำไมทำไมบอกมะนาวเพิ่มหนึ่งก็ทำได้แต่ว่าเรา ก็เดี๋ยวในน้ำเลยไม่เปิดน้ำเลยได้อยากทำรีสคนลุกเลยอะไรอะไรเลยนะ อะไรไหมทำไมทำหน้าอย่างนั้น ไม่อร่อยเหรออันนี้กินอันนี้แทนขนมจีนขนมยา มาให้ด่าเดี๋ยวนี้ เมื่อกี้ซินกินอะไรบ้างบอกหญิงไป ต้องกินเส้นขนมจีนเฉยๆอ่ะพี่หิชีแต่ว่าเธอบอกว่าเธอชอบกินหมูสับไง เราไม่ชอบกินหมูสับเธอเคยบอกฉันว่าเธอชอบกิน าไม่เคยบอกพี่หญิงแล้วพี่หญิงจำผิดคนละคือเอาหมูสับเข้าปากหรือเปล่าเราเอาหมูสับตักให้เองตักเลือดให้เองแล้วก็เรากินเส้นขนมจีนพี่หญิงซึ่งเราไปกินที่ภูเก็ตก็ได้ไงถ้าเรากินเส้นขนมจีนเลยเธอพูดความจริงหรือโกหกเธอมาเป็นยเดียวมันกินขนมจีนกับดอกนิ้วเออแล้วไม่กินหมูสับเหรอไม่กินหมูสับที่หน่อยหมูสับเล็กๆแล้วเธอรู้สึกว่าไงอะไรนี้ แต่ถามว่าให้กินไหมไม่กินแล้ว กเว้นว่าในโลกนี้คือไม่มีอะไรให้กินแล้วก็จะกินโอเคใจมะข่ามเนาะอร่อยอร่อยรสชาติจัดจ้าน ไม่ได้ถือเป็นการบอกเพื่อนเนาะใช่โอเคหญิงอยากให้ชินลดความอ้วนหรือเปล่าก็เลยพานไปไม่่ได้เป็นคนเลือกนาดาเป็นคนเลือกทำไมพี่หญิงไม่โปรเทคเพื่อนเลย ฉันบอกแล้วว่านาดาชินจะกินได้หรือเปล่าแล้วแต่บอกว่าอู้ชินชอบกินหมูสับ ประเด็นคือ ยังไม่รู้เลยว่าสั่งที่สั่งมาคืออะไรไใช่ไม่รู้จักมคิดว่าเป็นข้าวซอยจนมาเห็นคนเดียวที่จำได้ว่าชินกินอะไรก็คือนัดดาว่าชินไหนกินกินข้าวซอยกูจำได้เพราะว่าเม่อกี้บอกมึงเคยบอกว่ามึงชอบกินอัน ันเป็นน้ำสีแดงๆ แล้วทุกคนก็งงว่าคืออะไรแล้วก็นั่ือาแดง้าซอยคือสีเหลืองแล้วก็นัดดารู้หรอว่านัดดาพาุณไปกินน้ำเงี้ยวงตอนแรกจริงก็บอกเนี่ยกินได้น้ำสีแดงๆอ๋อ อันนี้ก็ดำแดงแต่ก็โอ้ยจริงมันกินด้วยใช่ไหม ซิกเนเจอร์อะไรเป็นซิกเนเจอร์ครับซิกเนเจอร์กาแฟไอ้ครับอีกฝั่งนึงครับกาแฟไอ้ตัวนี้คคืออะไรเอ่ยเอเป็นเครื่องดื่มเย็นผสมนมครับตัวกาแฟใช้สามช้อยครับแล้วก็จะเอาน้ำตาลดอกมะพร้าวผสมกับนมเพื่อกันลดคเย็มลองก็ได้ครับหนึ่งอเมริกาโน่เย็นไม่หวานะเอาไปเอาไปน้ำตาลลองชิมดูแล้ว เนาะให้เราชิมก็กินไปก่อน โอเคแล้วค่อยผสมใหม่ ใช่อผสมใหม่ ของเอกเป็นแบบนี้ไหมของเอกก็สวยหอมนีนะ ที่ถ่ายให้หน่อยดิ ที่ถ่ายฝั่งนี้ให้หน่อยได้ไหมแก้วไม่ได้เลยอ่ะ ฉันไม่ตั้งใจเลยอ่ะเอาถ่ายโทรมาถ่ายตรงนี้ไม่สวยไงอีกวะไอญิงตัวจริงสวยกว่าในรูปนะ ไม่พูดจริงเงยหน้าดีใจนะเออหน่ามึงจดีแบบไหนะนั้นดีใจจริงใช่ไหมดีใจเนาะดีใจนั่นแหละนั่นแหละถ่าให้ได้หน่อยยังมีแต่ยังดีกว่าบอกว่าเออสวยกว่าตัวจริงตัวจริงตัวจริงหน้ามันสวยลู้ไอ้ยะไอ้ยะ รือแนวตั้งแนวตั้งที่ว่าเอาแนวตั้งอะไรเงี้ยหนึ่งสองไม่ได้โอ้ยแม่กผิวโกฉ่ำมากค่อนข้างเลยนะ ค่อนข้างที่ว่าฉ่ำข้างหลังไม่สวยค่อนข้างเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าเราต้องแบบค่อนข้างที่จะอ้วนเลย ไหมเว้ยมูใหญ่มากเลยแม่สวยแม่ผีสวยยืนยืนดีกว่ายืนยืนดีกว่าเขียนแล้วก็เขียนจรินอ่ะยืนได้ไหมโอ้ยเือรุ่นีได้ืกล้องฟิล์มเหรอทำไมกลัวลบไม่ได้เหรอกลัวอีดิทไม่ได้ ไกลไกลตั้งนอนตั้งไกลตั้งไกลมา เดี๋ยวสวยกูชอบ บ้านไกลนั่นแหละที่กูอยากได้ ไม่ได้แกงกันใช่ไหม ไม่แกงไม่แกง แต่ว่าก็แค่ไม่รู้สวย ค่อนข้างเลย ค่อนข้าง ค่อนข้างเอ้ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่เห็นจมูกเลยขาวมากนี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยข้างเลยอ่ะ ดีสักูกไปเนี่ย คืออยู่ตรงนี้มา5นาที mình quốc liền đà nẵng เออเปิดถุงพร้อมแล้ว ใส่แมสหละชิ้นใส่แล้วไม่ได้หยิบรองเท้าให้หน่อยออกไปยินก็ไม่ได้นั่นคือแมสประเภทไหนเอ็นเท่าไหร่่้อเอหรอกไอรอกอ็นหนึ่งร้อยกันอ้วกโอ้เย็นอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดเขาทำอะไรสิบโมงไหมกินอะไราไอก ีดอกพักก่อนเชียงรายพักก่อนเชียงรายพักก่อนทำไมต้องทำเป็นซบด้วยอ่ะ โอ้ยนี่เจอกันมากี่วันแล้วเนี่ย เชื่ออะไรหรอ เชื่ออะไรหรอตัวทำมาเร็วๆเออเออเออเออไม่สวยจังวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นโอ้โอ้เรื่องเจ็บตัว โอ้ยใครหน้าตึงอ๋อรอมากเลยหมานี่เข้าไปเข้าไปตอนนี้อยู่ที่แคมป์ฟูชีฟ้านะรเดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทะกันตรงนี้ เราจะนอนกันยังไงนะนาตาจับฉลากค่ะ มีเต็นท์กี่หลังนะมีเต็นท์หกหลังมากค่ะทำไมต้องจับฉลากด้วยอ่ะจับฉลากจับฉลากนี่แหละ ก็คือทำสุดละก็คือไม่รู้เรื่องไม่ถูกไงเหมือนกันเรื่องไม่ถูกจับเลยนะอ่หมดแล้วนะเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็เปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันอ่ะพี่พี่กับพี่พี่ใหญ่เราให้กินซึ่งก็คือไม่มีอะไรโอ้นี่นี่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวอันเดียวกอลฟค่ะอนี่อ่านี่อันนี้ของพี่เชิญนะดันดันดันได้ห้องโถงหนึ่งพี่ยอมองดกองสามนะเนี่ย ตามก็คือข้างบนลิงแน่เลย ได้กินหมูกระทะฟรีอะไราจริงไม่ได้หลอค่ะ มันทำเองยิบเองันนี้ด้วยเหรอ นี่เรารู้ได้ไงว่าหกมันเก้าหรือเปล่ามันมีหนึ่งถึงหกที่พักที่นี่เหมือนมอนแจ่มเลยเป็นเป็นเป็นโอ้ สวยเชียว องเป็นยังไงอืมคิคุมาก สวีทมาก ที่นอนคือดี ในราคาเท่าไหร่นะชินพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นโอ้ น่ารักไหมห้อง น่ารัก นั่นคืออะไรถ่ายรูปเลยมันไม่กินข้าวแล้ว ถ่ายดิถ่ายให้มา เอาน้ำเปล่าฉันเอาน้ำโค้กฉันเอาน้ำโค้กของฉันน้ำโค้กนี่สิน้ำโค้กนี้ใช่ไหมไม่แบบเออใช่ใช่ะ มันมีก่อนไหมอ่ะเออเอาไดไเอาอีกบนี่อีปีได้ไหมโอ้โหเก๋ว่ะ Thank you. long is it? Hi. ริสตินเพชรบูนไอโยไฮเซโยไฮกิตติน ได้กลิ่นไหมอ่ะพี่ชินกินหมูตั้งแต่เช้าแล้วพี่นัดดาวางเพลิงพี่ชินนั่งกินลูกชิ้นต้มแล้วมาไหมย่า แล้วกับข้าวอะไรมั้งแนวกับข้าวเลยอ่ะะฮแม่ครัวสวัสดีใช่ค่ะบ้าบ้ามีกุ๊บใหญ่นี่คือกุ๊บใหญ่สุก็เลยได้นั่งที่ VIP กำลังแต่งรูปอยู่กำลังโหลดอะไรต้อมีอีกวิ่งอยู่ค่ะ เราอย่าแท็กฉันบ้างนะแข่งไม่ได้แล้วแข่งไม่ได้แล้วเกินเขาให้ต่งแค่สิบคนเธอต้องไปบอกไอจีนะว่าให้ทำอะไรเธอถามชินแล้วว่าทริปนี้ทริปมีความสุขไหมชินบอกฉันเมื่อวานแล้วว่าทุกคนมีความสุขมากอีดอกมีความสุขมากสนุกมากสนุกมากมากอันนี้คือพยายามบอกตัวเอต้องมีใครคนหนึ่งเลย มันต้องนับคนเมื่อกี้ชินกับอ้วกฉันมีฉันมีโค้งเมื่อกี้มันไม่ได้มันได้แค่โค้งพี่ชินนี่อ้วกแล้วดีที่สุดก่อนข้าวมองแล้วตอนเช้าก็คือพี่นัตารอาหารเที่ยงพี่นัตารมื้อแรกก็คือพาพี่ชินไปกิน น้ำเงี้ยวไงซึ่งมีหมูกับเลือดที่พี่ชินไม่กินไง ช่พี่ชินนั่งกินเส้นขนมจีนกับกล้วยทอดมันทอดไงสิบใช่แล้วก็มือที่แทานะพี่ทนี่แทานแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เป็นเป็นหมูเป็นหมูหมูจุ่มหมูจุ่มคือคือทั้งแกงนีงมีแต่หมูังไม่ได้ที่เใกล้นะกูบอกแล้วว่าจะใกล้คือใกล้ชนะการชนะบุรีแล้วตอนนี้เออ เขาอยากให้แท็กไว้ก่อนแท็กแท็กแท็กแเป็นลกแสดงว่าเราจะแท็กคนนี้ไปกี่คนไม่ได้มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราแท็ก มันจะขึ้นลำดับพี่ชินไปลงรูปเพราะว่าพอแอดปุ๊บก็คือลำดับจะอ้วกพี่กิดพี่กิดพี่ก็เลยพักก่อน ฉันขอจองชิ้นนี้ได้ไหมได้ อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าค่อยลงฉันขอจิบฉันขอจองเราเซนนี้ก็แล้วกัน พี่ขอน้ำโพยพี่ด้วยล่ะพี่จะไปกินลูกชิ้นต้มละที่หาไม่ได้ที่ไหนล่ะบายบาย บายบายเธอน่าจะมีความสุขมากกว่า สุกหรือยัง ใช่ไหมออเดนเต้ไหมหญิงแก้วสุดยอดอ่ะนึกว่าเชฟปิดแต่ที่ทำให้สาวเด่นเตะมไม่กินหมูเลยใช่ไหมกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกินแค่ลูกชิ้นกับผักอะชินเป็นอิสลาม ค็มมากไหมน้ำจิ้มหรือหมูเค็มมากน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มเอเดอสิแบบนี้พี่ถึงกินไหมไม่กินใช่ไหมแบบนี้โอเคลองนะอันนี้เอออันนี้เอกนะเขียนชื่อไว้มากได้ชื่อไหเมชิ้นไหนอะมาแล้วมึง ไม่ได้นอนอยู่แล้วคืนนี้เชื่อกูไปกี่โมงนะ นอนไม่หลับนอนไม่หลับอะกับแคปมเรง นี้เราอาจจะหลับเร็วไดไม่ให้เพื่อนหลับ ต้องกินยาไงไม่กินไม่กินไม่เป็นไร นี่ไงก็มียาเลย ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ดเอาดีวไม่ได้เอามาด้วยที่นี่จะสบาย ไม่สบายเนาะนี่วไม่ลำบากแล้วก็่ายกับเพื่อนๆเสร็จเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีแผนเล่นเกมอะไรกันแล้ววันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างดึกแหละกว่าจะเมาส์กว่าจะอะไรเสร็จก็ ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่า แล้วพรุ่งนี้ต้องค่อนข้างเช้าเนาะก็เดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้เนาะเราก็จะไปที่ยอดภูชีฟ้ากัน แล้วก็ต้องตื่นตีสี่ครึ่งวันนี้ก็ต้องนอนเร็ว ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะ วันนี้บ๊ายบาย